ประโยค Je vous propose 100 b a h t de remise. Donc, cela fait 400 b a h t แปลว่า ฉันขอเสนอลดให้ 100 บาท จึงเหลือ 400 บาท คนขายของเสนอลดราคาให้เหลือ 400 บาท กริยาที่แปลว่าเสนอคือ proposer ให้สังเกตว่าสำนวน100 b a h t de remise ถ้าแปลตามตัวอักษรจะแปลว่า 100 บาทของการลด แต่ภาษาไทยนิยมพูดเป็นคำกริยาก็คือลดให้หนึ่งร้อยบาทสำนวน cela fait และตามตัวอักษรคือ นั่นทำในบริบทนี้คำว่า cela fait และจากประโยคก่อนหน้านี้ จะแปลได้ว่าเหลือเป็นสี่ร้อยบาท ประโยค ok j'en prends une แปลว่าโอเค ฉันเอาหนึ่งตัว ในประโยคนี้มีการใช้คำว่า ซึ่งแทนคำว่าเรบเดอโนอีกเดอโคโค เนื่องจากจัดคำว่า une เป็นตัวเลข